กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ GIC Geek TV วันนี้เราอยู่กับเกสนะคะเป็นเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมา 10 ปีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ปราสาทสัจธรรมนะคะะก่อนที่เราจะมานะคะ ถ้าเกิดว่าเรามาซื้อตั๋วที่นี่เราจะจ่าย 500 บาท แต่ถ้าเกิดว่าเราบุ๊กิ้งในเทลุกนะคะจะได้ลด 20%เหลือ390 บาท ถ้าเกิดมาซื้อตั๋วข้างหน้าตรง entrance นะคะ ต้องจองต้องมาซื้อก่อน 4 ชั่วโมงนะคะหรือว่าต้องจองก่อน4ชั่วโมงแล้วก็เวลาเข้ามาเราก็จะได้สติกเกอร์แบบนี้นะคะแต่กิฟกับเพื่อนก็ไม่เคยมาที่นี่มาก่อนนะคะ นี่ครั้งแรกเหมือนกันขนาดเป็นคนไทยก็ยังไม่ไม่รู้ว่าที่นี่เป็นยังไงและคืออะไรนะคะ แล้วเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าข้างในสวยเหมือนที่เขารีวิวกันไว้หรือเปล่านะคะ ไปค่ะใช่เลยค

วัสดีครับรับหมวกนะคะ ครับต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยใช่ไหมค่ะด้านในของเราต่อเติมตัวคานนะคะ อ๋อ ใช่ครับเาอร์เบอราเบไหนก็ได้ใช่ครับถอดไว้ก่อนเดินไปเล่นๆพอเข้าข้างในแล้วก็ใส่โอเคแล้วเาคยมาเพิ่มเพิ่มสีตัวเราตอนนี้ข้างในตัวอาคารนะคะ มีการต่อเติมนะคะ เขาก็เลยให้อันนี้ ส่กาง่นใสั่นเลยอันนี้ยืมมาใช่เ้าไปดูข้เงในค่ะไปกันเออสิ่งก่อสร้างที่นี่นะคะ จะทำมาจากไม้ทั้งหมดนะคะ แต่ว่าเขาจะไม่ใช้ตะปูเลยแม้แต่ตัวเดียวนะคะ เขาจะใช้สลักไม้ค่ะ ในการก่อสร้างนะคะ สวยมากใช่ปะแต่ที่ที่ที่สแน i n g r a งม b o w The a n g k o นต้องเป็นันแต่ อันนี้อันนี้จะเป็นศิลปะอ่ามี มีไทยกัมพูชา จีน แล้วก็อินเดีย อันนี้ก็จะเป็นเขาอ่าเป็นเหมือนกับผสมผสานศิลปะนะคะ อันนี้ก็เป็นของทางจีนน่าจะใช่ ไปข้างในเห็นไหมนี่อันนี้จะเป็นรอยต่อนี่นี่ไงตะปูเดี๋ยวมีตะปูไหนบอกไม่มีตะปูีตะปูเดียว Давай. อนนี้เราจะเข้าไปข้างในกันนะคะ ต้องใส่หมวกนะคะ เพราะตรงไหนเขาข้างในเขากำลังเอ่อกำลังต่อเติมกันอยู่นะคะฝั่งช่างเขากำลัง

오직 나무로만 만들어지고 있는 건축물로 30년째 공사 중이며 나무의 변질 부식 때문에 영원히 공사를 해야만 해요. 진리의 성전은 하나의 예술작품이고 개인의 종교관을 반영하여 지어진 건축물이에요. 태국의 위리아 그룹 회장이 개인자산 1000억을 들여 세계 종교 평화를 위해 성전을 짓기 시작했는데 공사한 지 벌써 30년이나 되었어요. 목조 건축물의 높이는 105m이고 거의 불가능한 일이라 세계의 건축가들에게 주목을 받고 있어요. 더 놀라운 것은 이 목조 건축물에는 못이 하나도 사용되지 않았다는 것이에요. 진리의 성전은 4개의 관으로 이루어져 있어요. 인도의 힌두교, 크메르의 브라만교, 중국의 대승불교, 태국의 소승불교로 나눠져 있으며 실내인 가르침과 신화의 상징물 조각 등이 장식되어 있어요. 창조, 파괴, 사랑, 윤리, 우주, 삶과 죽음 등 인생의 근본적 물음에 대한 상징물은 글로 표현하기 어려운 아름다움을 담고 있어요. 진리의 성전은 파타야에 방문한다면 꼭 가봐야 할 필수 코스인 것 같아요. โอ้โมโหเหรอโมโหเหรอ